สวัสดีครับ สำหรับตอนที่ 6 นะครับ เป็นเรื่องการประยุกต์นะครับ ลิมิต และก็ความต่อเนื่องครับ วัตถุประสงค์ของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือเพื่อศึกษานะครับนิยามของเส้นกำกับแนวราบนะครับแล้วก็ศึกษาบทประยุกต์นะครับของลิมิตณอนันต์นะครับสำหรับนำไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับ เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราพบเจอกับปัญหาต่างๆมากมายนะครับ ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการผลลัพธ์นะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตัวอย่างเช่น การลงทุนในตลาดหุ้น เราอยากจะทราบว่าในอนาคตหุ้นตัวไหนจะมีมูลค่าสูงขึ้นใช่ไหมครับ หรือแม้แต่การลงทุนนะครับ ผลิตสินค้าในโรงงาน เราต้องลงทุนกับการโฆษณาเท่าไหร่นะครับ เพื่อที่จะให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักและทำกำไรมากขึ้นนะครับ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ในบางกรณีนะครับ เราสามารถที่จะสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะครับ และใช้ความรู้เรื่องลิมิตนะครับ เพื่อพยากรณ์ถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ก่อนอื่นเลยนะครับ ขอให้นิยามนะครับของสิ่งที่เรียกว่าเส้นกำกับแนวราบนะครับก็คือเส้นตรงนะครับมีสมการว่า y เท่ากับ l นะครับเป็นเส้นกำกับแนวราบ ก็ต่อเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างของข้อความต่อไปนี้เป็นจริงนะครับ อันดับแรกก็คือ ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) นะครับ เมื่อ x เข้าใกล้ ลบอินฟินิตี้ มีค่าเท่ากับ l นะครับ หรือลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้มีค่าเท่ากับ l นั่นเองนะครับ ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจริงเราก็จะกล่าวว่าเส้นตรง y เท่ากับ l นะครับเป็นเส้นกำกับแนวราบของฟังก์ชัน f นั่นเอง ลักษณะของเส้นกำกับแนวราบนะครับดูจากกราฟรูปนี้นะครับนั่นก็คือเราจะสังเกตนะครับเส้นปะสีแดงนะครับเราจะเห็นว่าเส้นกราฟ y เท่ากับ f(x) นะครับมันจะลู่เข้านะครับหาเส้นปะนะครับ ก็คือที่ปลายด้านซ้ายหรือปลายด้านขวานะครับเส้นกราฟของเรานะครับบรรลุเข้าหาเส้นตรงเส้นนั้นนะครับ เราก็จะกล่าวว่าเส้นตรงเส้นนั้นนะครับ เป็นเส้นกำกับแนวราบนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับลองดูโจทย์นะครับเพื่อที่หานะครับ ตัวอย่างของโจทย์เพื่อที่หาเส้นกำกับแนวราบนะครับ อย่างตัวอย่างที่1นี้บอกว่าจงหาเส้นกำกับแนวราบของฟังก์ชันนะครับ fx เท่ากับ 2x กำลัง 2 หารด้วย x กำลัง2 ลบ x บวก2นะครับ ซึ่งฟังก์ชันดังกล่าวเป็นฟังก์ชันตรรกยะนะครับ วิธีในการหาก็คือเราจะได้ว่านะครับ เราก็พิจารณานะครับ ลิมิตนะครับของฟังก์ชันตัวนี้นะครับเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้นะครับ เนื่องจากเราทราบแล้วนะครับว่าพฤติกรรมของฟังก์ชันตรรกยะ เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้นะครับ จากหัวข้อก่อนหน้านี้มันจะถูกข่มนะครับด้วยตัวที่มีดีกรีสูงสุดนะครับของตัวเศษแล้วก็ตัวส่วน เพราะนั้นก็คือลิมิตของ 2x กำลัง2หารด้วย x กำลัง2นั่นเองนะครับซึ่งคำนวณค่าลิมิตออกมาตรงนี้นะครับเอา x กำลัง2ต่กับ x กำลัง2เราก็จะได้คำตอบนะครับว่ามันคือลิมิตของ 2 ซึ่งก็คือ 2 นั่นเองนะครับเพราะนั้นตามนิยามนะครับเราก็จะได้ว่านะครับเส้นตรงนะครับซึ่งมีสมการว่า y เท่ากับ2นะครับซึ่งก็คือเส้นแนวราบใช่ไหมครับ เป็นเส้นกำกับนะครับแนวราบของฟังก์ชัน f(x) ที่กำหนดมาให้ ถัดไปนะครับ เดี๋ยวเราลองดูนะครับการนำนะครับความรู้เรื่องเส้นกำกับแนวราบไปแก้โจทย์ปัญหา ตัวอย่างนี้นะครับบอกว่าบริษัทแห่งหนึ่งนะครับ ได้ทำการประมาณค่ารายรับของบริษัทนะครับ ก็คือมีสูตรนะครับเป็น RA นะครับ โดยที่หน่วยก็คือเป็นล้านบาทนะครับที่ได้มาจากการลงทุนนะครับเงินโฆษณา A ล้านบาทนะครับด้วยสมการดังต่อไปนี้ ก็คือ RA นะครับเท่ากับ 500 ลบด้วย 1,000 หารด้วย A บวก3นะครับความหมายของสมการนี้ก็คือว่าหมายความว่าถ้าเราลงทุนนะครับกับเงินโฆษณา A ล้านบาท เราก็จะได้รายรับนะครับของบริษัทก็คือ RA ล้านบาทนั่นเองนะครับด้วยสูตรตรงนี้นะครับ ทีนี้เรามาดูคำถามคำถามเขาถามว่า จงหาค่าลิมิตนะครับของ RA นะครับเมื่อ A เข้าใกล้ 0 ลิมิตของ RA เมื่อ A เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับ พร้อมทั้งวาดกราฟของ RA อย่างคร่าวๆนะครับ เสร็จแล้วข้อ 2 ก็คือถามว่า ถ้าปัจจุบันบริษัทลงทุนกับการ การโฆษณานะครับไป 30 ล้านบาทแล้ว เขาถามเลยว่าเราควรจะแนะนำให้บริษัทนี้เพิ่มเงินลงทุนกับค่าโฆษณาเป็น 40 ล้านบาทหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆแก้โจทย์ทีละข้อนะครับ ดูข้อแรกนะครับ ข้อแรกจากโจทย์เราได้ว่านะครับ RA ของเรามีสมการว่า 500นะครับลบ 1,000 หารด้วย A บวก3 เสร็จแล้วเราเทคลิมิตนะครับ A เข้าใกล้ศูนย์นะครับ เราก็ใช้สมบัติของการหาลิมิตนะครับ ก็คือแจกลิมิตไปที่แต่ละตัว ปรากฏว่าลิมิตของ 500 ก็ได้ 500 นะครับ แต่ลิมิตของ 1,000 หารด้วย A บวก3 ก็คือเดี๋ยวเราแทน A ด้วย 0 นะครับเพราะนั้นได้ 500 ลบด้วย1,000ส่วน3คำนวณค่าค่าประมาณออกมาก็คือ 166.7 นะครับ เสร็จแล้วลิมิตที่อินฟินิตี้ของ RA คืออะไร คล้ายๆกันนะครับ ลิมิตของ RA เมื่อ a เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับ ก็ได้เป็นลิมิตของ 500 ลบ 1,000 หารด้วย a บวก 3 เมื่อ a เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับ ลิมิตของ 500 ได้ 500 นะครับ แต่ลิมิตของ 1,000 หารด้วย a บวก3นะครับ เนื่องจาก a เข้าใกล้อินฟินิตี้ a บวก 3 มาเข้าใกล้อินฟินิตี้ใช่ไหมครับ 1,000 หารอินฟินิตี้ก็คือได้ 0 เพราะนั้นเราก็จะได้ว่า 500 ลบ0เท่ากับ500 นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วจากตามนิยามของเส้นกำกับแนวราบ เราก็จะได้นะครับ ครับว่าเส้นตรง y เท่ากับ 500 นะครับ เป็นเส้นกำกับแนวราบของฟังก์ชัน r a นั่นเองนะครับ เสร็จแล้วนอกจากนั้นนะครับเรายังสังเกตได้อีกนะครับว่ายิ่งถ้าเกิดค่า a เพิ่มใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าค่า a เพิ่มก็คือตัวส่วนตัวนี้จะใหญ่ขึ้นนะครับจะใหญ่ขึ้นแต่ว่าพอตัวส่วนใหญ่ขึ้นค่าข้อนี้ทั้งก้อนก็จะเล็กลงนะครับเพราะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าค่าของ r a นะครับจะมีค่าเพิ่มขึ้นด้วย นั่นก็คือ r a เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับโดยที่มี y เท่ากับ500 เป็นเส้นกำกับแนวราบนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถวาด กราฟหน้าตาคร่าวๆของฟังก์ชัน RA นะครับ ได้ดังต่อไปนี้นะครับ เราจะเห็นว่านะครับกราฟเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับ โดยที่เส้นตรง y เท่ากับ 500 นะครับ เป็นเส้นกำกับแนวล่ามนะครับ แล้วก็กราฟของเรานะครับ เมื่อ a เท่ากับ0นะครับ นั่นก็คือจุดตัดแกน y ใช่ไหมครับ อยู่ที่ 166.7 นะครับ หน่วยก็คือล้านบาทนั่นเอง ถัดมาเรามาดูคำถามข้อ 2 นะครับ คำถามข้อที่ 2 เขาอยากทราบว่าถ้าเกิดเราลงทุน 30 ล้านบาทนะครับกับการโฆษณา เราอยากจะเพิ่มเป็นเนื่องจากว่าเราจะเห็นว่า RA มีค่าเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเมื่อ A เพิ่มขึ้น เพราะนั้นเขาถามว่าถ้าเกิดว่าเราเพิ่มเงินเป็น 40 ล้านบาท เราจะได้กำไรมากขึ้นไหม ทีนี้เราก็มาพิจารณานะครับจากโจทย์เราจะได้ว่า r ของ30นะครับ ก็คือได้500ลบด้วย1,000หารด้วย30บวก3ซึ่งค่าประมาณก็คือ469.7นะครับนั่นก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเราลงเงินกับการโฆษณาไป 30 ล้านบาทเราจะได้รายรับนะครับ ก็คือ469.7ล้านบาท ถัดมามาพิจารณา R ของ 40 นะครับก็คือถ้าเกิดเราเอาเงินลงทุนไป 40 ล้านบาทนะครับ จะได้รายรับเท่ากับเท่าไหร่ ก็คือจะได้เท่ากับ 500 ลบ 1,000 หารด้วย 40บวก3 นะครับ ซึ่งค่าประมาณก็คือ 476.7 นะครับ ทีนี้เราลองมาหาผลต่างนะครับ ของรายรับที่เราได้ ปรากฏว่าถ้าเกิดผมเอา r 4 0ตั้งลบด้วย r 3 0ได้เท่ากับ476.7 ลบออกด้วย 469.7 ได้ค่าประมาณสัก7นะครับ ซึ่ง 7 นี้คือรายรับที่เราเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ว่าสังเกตดูนะครับ7ตัวนี้น้อยกว่า 10 นะครับ ซึ่ง 10 ก็คือเงินที่เราต้องลงทุนเพิ่มนะครับ10 ล้านบาท เพราะว่าเราอยากจะเพิ่มจาก 30 ล้านเป็น40ล้านใช่ไหมครับ เพราะนั้นข้อสรุปง่ายๆก็คือว่า เราควรจะแนะนำไหมครับ ให้เพิ่มค่าโฆษณา ข้อสรุปก็คือเราไม่ควรแนะนำใช่ไหมครับ ให้บริษัทดังกล่าวเนี่ย ลงทุนเพิ่มนะครับ อีก10 ล้านบาท เพราะว่าเนื่องจากรายได้ที่ได้จากการเพิ่ม มันแค่ประมาณ 7 ล้านบาทนะครับ ซึ่งน้อยกว่าเงินที่จะต้องลงทุนเพิ่มไป นั่นก็คือ 10 ล้านบาทนั่นเองนะครับ นอกจากนั้นนะครับ เรายังอ่านจากกราฟได้อีกนะครับ ก็คือเนื่องจากเราเห็นว่าเส้นกำกับนะครับ y เท่ากับ500ใช่ไหมครับ เป็นเส้นกำกับแนวราบ ก็คือเราจะได้ข้อสรุปว่าไม่ว่าเราจะเพิ่มเงินค่าโฆษณามากเท่าไหร่นะครับ รายรับที่ได้เนี่ยก็จะไม่มีทางเกิน 500 ล้านบาทนั่นเองนะครับ ก็หวังว่าตัวอย่างนี้จะพอให้เราได้เห็นประโยชน์นะครับของการนำความรู้เรื่องลิมิตะอนันต์นะครับมาใช้แก้โจทย์ปัญหา บทสรุปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คือว่าเราได้ศึกษานะครับนิยามของเส้นกำกับแนวราบนะครับ แล้วก็ได้ศึกษานะครับบทประยุกต์ของการนำลิมิตณอนันต์นะครับ ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้นั่นเอง